thank you Thank you. ยทหารนายให้เร่งตัดไม้ยนายป่าเราจะพักนอนเอ่ยพ่อนอุรา อย่าช้างให้ท่านเงอในวันนี้ ngời lừa thiên bà ni hòm bụng thà ơi ma lyแต่ไม่มีดวงดอกเง យออกให้ชม thân ใครรู้ จากแทนเองเองกันจะทอนเองบดทะจรเข้าสู่เออ យพระธีรา 阿姨。 មស៊ីអើងយាត្រាណុក បថាសុវណ្ណអើងរំអង